สำหรับประโยค好的是在阿哥达上预定的一间双人房住四晚所以您们将在十二月二十六日离开对吗แปลว่า โอเค จองทางอโกดา ห้องพักหนึ่งห้อง สำหรับสี่คืน ดังนั้นคุณจะเช็คเอาจากโรงแรมวันที่ 26ธันวาคม ใช่ไหมครับ คำ ว่า好的แปลว่าดีหรือ โอเคคำว่า ชิแปลว่าคือ ปาโกดาคำว่าช่องแปลว่าบนคำว่าิงแปลว่าจองล่วงหน้าคำว่า的แปลว่าของคำว่าีเยนแปลว่าหนึ่งห้องคำว่าช่องเรนฝังแปลว่าห้องเตียงคู่ โดยภาษาจีนจะเรียงลำดับคำว่า คู่ คน ห้องคำว่าจู่ แปลว่าพัก คำว่าส่วันแปลว่าสี่คืน คำว่า所以แปลว่าดังนั้น คำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า将แปลว่าจะ คำว่า在แปลว่าที่ คำว่า คำว่า 12 ภาษาจีนออกเสียงว่า12คำว่า月แปลว่าเดือนในที่นี้คือเดือนธันวาคม ตัวเลข 26 ภาษาจีนออกเสียงว่า 26 คำว่าอแปลว่าวัน ในที่นี้คือวันที่ 26 คำว่า离开แปลว่าออกจาก คำว่า对แปลว่าถูกต้อง คำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค完全正确แปลว่า ถูกต้องครับ คำว่า完全 แปลว่าทั้งหมด คำว่าจงเฉียนแปลว่าถูกต้องชัดเจน ในที่นี้อาจจะแปลว่าถูกต้องอย่างยิ่ง